พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน การแข่งขันเฟรมแล็บ2018 ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาประเทศ โดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสื่อสารงานดังกล่าวให้สังคม และคนทั่วไปเข้าใจวิทยาศาสตร์ โดยวิธีที่เข้าใจง่าย ใกล้ตัว และสนุกจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับ สวทช ร่วมกับ British Council สวทนอพวช t รูคอร์ปอเรชั่นและเดอะสแตนดาร์ดดำเนินการโครงการเฟรมแล a b 2018 เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้พูดถึงงานวิจัยหรืองานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ ภายในเวลา 3 นาที เพื่อให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สนุกและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ โดยผู้ชนะจากประเทศไทย